หัวข้อต่อมาเราก็จะเป็นการปรับแต่งในส่วนของกล่องข้อความเพื่อให้ตัวกล่องข้อความที่เราสร้างขึ้นมา ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ ขั้นตอนนะครับ สามารถที่จะปรับแต่งได้โดยคลิกที่ กล่องข้อความที่เราต้องการปรับแต่งก่อนนะครับในที่นี้จะปรับแต่งกล่องข้อความ ชุดนี้ จากนั้นก็ที่แท็บเมนูนะครับด้านบน ก็ให้เราเลือกไปที่แท็บเมนู format ตรงนี้ คลิกแท็บเมนู format สังเกตดูตรง พื้นที่ตรงนี้นะครับ ก็คือจะเป็นการ ปรับแต่งตรงกล่องข้อความของเราได้นะครับ ตรงชุดแรกก็จะเป็นในช่วงของเชฟสไตล์นะครับ อันนี้ก็ใช้สำหรับจัดรูปแบบรูปทรงของกล่องข้อความนะครับ ในส่วนนี้อ่าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ word art style อันนี้ก็สำหรับจัดรูปแบบข้อความ ด้วยตัวอักษรศิลป์นะครับ แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ arrange นะครับใช้ในการจัดลำดับกล่อง ข้อความในการแสดงผลนะครับว่าจะให้กล่องข้อความอยู่ออยู่บนวัตถุหรือว่าอยู่ล่างวัตถุชิ้นไหนหรือว่าจะเป็นการจัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งการแสดงผลแนวตั้งแนวนอนตรงนี้นะครับปรับได้ ่ะมาดูในส่วนของเชฟสไตล์ก่อนนะครับ สมมุติต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบกล่องข้อความตรงนี้ก็ทำการคลิกนะครับ เลือกหรือจะกดเพื่อดูรูปแบบเพิ่มเติม เมื่อได้กล่องข้อความที่ต้องการแล้วก็ทำการคลิกเลือกนี่ตัวอย่างนะครับ หรือในส่วนของตัวข้อความก็เช่นกันนะครับ ปรับได้ตรงนี้ตรงนี้4ข้อความก็ปรับได้เหมือนกันนะครับ จะใส่เอฟเฟกนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการเลยก็คลิกเข้าไป อืมนี่ก็เป็นในส่วนของการปรับแต่งกล่องข้อความนะครับ ก็ทำให้ตัวกล่องข้อความของเราดูเด่น และก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น